ตอน 28 นะครับ อัตราสัมพัทธ์ตอนที่ 2 ครับ วัตถุประสงค์ของตอนที่ 28 นะครับ ก็คือเพื่อศึกษานะครับตัวอย่างนะครับ พร้อมทั้งแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับอัตราสัมพัทธ์นะครับ ทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับ ขอทบทวนนะครับจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับ เรามีแนวทางในการแก้โจทย์อัตราสัมพัทธ์ดังต่อไปนี้นะครับ อันดับแรกเลยก็คือเราเขียนรูปประกอบนะครับ พร้อมทั้งกำหนดตัวแปรแทนปริมาณต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงนะครับ ตามตัวแปรทีใช่ไหมครับ เสร็จแล้วข้อ2ก็คือเราก็หาสมการนะครับแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆนะครับณเวลาทีใด ๆ นะครับ ข้อ 3 ก็คือให้เราหาอนุพันธ์ของทั้งสมการนะครับ เทียบกับตัวแปรทีก็คือเวลานั่นเองนะครับเสร็จแล้วข้อ 4 ก็คือแทนค่าปริมาณต่างๆนะครับ ที่โจทย์กำหนดให้นะครับ โดยต้องคำนึงถึงเครื่องหมายด้วยนะครับ ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับ จากนั้นก็หาปริมาณที่เราต้องการนะครับ ทีนี้ตัวอย่างมาดูตัวอย่างโจทย์ข้อแรกเลยนะครับ เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับตำรวจนะครับ ตรวจจับความเร็วบนทางหลวงนะครับ สมมุติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่นะครับ เรามีเหตุการณ์บนทางหลวงเส้นหนึ่งนะครับรถของตำรวจนะครับ พร้อมด้วยเครื่องตรวจเรดาร์นะครับกำลังวิ่งลงทางทิศใต้เข้าสู่สี่แยกนะครับ ซึ่งมีมุมทั้ง 4 เป็นมุมฉากนะครับ ขณะนั้นมีรถคันหนึ่งนะครับ วิ่งผ่านสี่แยกนะครับ ไปทางทิศตะวันออกนะครับ โดยในขณะนั้น รถของตำรวจอยู่ห่างจากสี่แยกนะครับ 800 เมตรนะครับ และวิ่งด้วยความเร็วนะครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ รถยนต์คันดังกล่าวอยู่ห่างจากสี่แยก 600 เมตรนะครับ เครื่องตรวจจับนะครับระยะห่างระหว่างรถตำรวจและรถคันดังกล่าวนะครับขึ้นแสดงว่าระยะห่างดังกล่าว เพิ่มขึ้นด้วยอัตรานะครับ 10 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงคำถามก็คือเขาอยากจะทราบว่าจากข้อมูลที่เรากำหนดให้เนี่ยนะครับรถยนต์คันดังกล่าวนะครับวิ่งด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นะครับโดยที่นะครับความเร็วกำหนดนะครับความเร็วจำกัดบนทางหลวงเส้นนั้นนะครับก็คือ 120 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงนั่นเอง นะครับทีนี้จากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับเป็นข้อความยาวๆตรงนี้นะครับ เราลองมาวาดรูปนะครับจากรูปนะครับเราก็จะได้ว่านะครับเรามีรถตำรวจนะครับ วิ่งลงทางทิศใต้นะครับ ไปถึงสี่แยกนะครับ แล้วก็เรามีรถนะครับที่วิ่งนะครับไปทางทิศตะวันออกนะครับออกจากสี่แยก นะครับเพราะนั้นโมเดลที่เราสร้างนะครับก็คือเราจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยที่ y นะครับก็คือแทนระยะห่างระหว่างรถตำรวจกับสี่แยกนะครับ x แทนระยะห่างระหว่างรถยนต์คันดังกล่าวนะครับกับสี่แยก แล้วก็ s นะครับแทนระยะห่างระหว่างรถตำรวจกับรถยนต์นั่นเองนะครับเพราะนั้นจากรูปสามเหลี่ยมนี้เราก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยครับง่ายๆ เราก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง s x แล้วก็ y นะครับ ดังสมการต่อไปนี้ ก็คือ s กำลังสองนะครับ เท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าระยะต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับ ขึ้นอยู่กับ ตัวแปร t นะครับก็คือเวลานะครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะหาอนุพันธ์นะครับของทั้งสองข้างเทียบกับตัวแปร t นะครับเราก็ได้ว่านะครับโดยกดลูกโซ่นะครับดิฟ s กำลังสองให้ได้ 2s นะครับแล้วก็ตามด้วย ds by dt นะครับเท่ากับนะครับดิฟ x กำลังสองให้ได้ 2x นะครับแล้วก็คูณอยู่กับ dx นะครับส่วนด้วย dt บวกด้วยดิฟ y ยกกำลังสองนะครับก็จะได้ 2y นะครับ dy by dt นะครับ เสร็จแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กำหนดอะไรมาบ้างนะครับสังเกตนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนนะครับ หน่วยให้อยู่ในรูปกิโลเมตรทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่าง รถยนต์นะครับกับสี่แยกก็คือ 600 เมตรนะครับ ก็คือ 0.6 นั่นเอง ระยะห่างระหว่างรถตำรวจกับสี่แยกนะครับ800 เมตรก็คือจุด8นั่นเองนะครับ แล้วก็อัตราเร็วนะครับ ความเร็วที่รถตำรวจวิ่งลงเข้าหาสี่แยกนะครับ ก็คือเนื่องจากมันวิ่งเข้าใกล้สี่แยกใช่ไหมครับ ระยะทางมันจะหดลงนะครับ เพราะฉะนั้น dy by dt นะครับ ก็คือเท่ากับลบ90 นั่นเองนะครับ แล้วก็ ds by dt นะครับ เท่ากับ 10 นะครับ เสร็จแล้วเรานำนะครับค่าที่โจทย์กำหนดมาให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับแทนลงไปในสมการที่เราหาอนุพันธ์ไว้แล้วนะครับพอเราเราก็จะได้ว่า2นะครับคูณอยู่กับนะครับ s ใช่ไหมครับ ซึ่งในที่นี้ s ของเราก็คือถ้าจำกันได้ความสัมพันธ์ระหว่าง s กับ xy ก็คือ s square เท่ากับ x square บวก y square นะครับ เพราะนั้น s นะครับ ก็คือเท่ากับ square root ของจุด8ยกกำลัง2บวกด้วยจุด6กำลัง2นะครับ คูณอยู่กับ ds by dt ซึ่งก็คือ 10นะครับ เสร็จแล้วเท่ากับ 2x นะครับ ก็คือ 2คูณจุด6นะครับ คูณอยู่กับ dx by dt บวก 2y นะครับ ก็คือ 2 คูณอยู่กับจุด8แล้วก็คูณอยู่กับ dy by dt ซึ่งในที่นี้คือติดลบนะครับ เพราะนั้นต้องระวังนะครับ ในกรณีนี้ ค่า dy by dt ติดลบนะครับ เสร็จแล้วเราก็ทั้งจากทั้งสมการนะครับ เราก็แก้สมการหา dx by dt นะครับ ปรากฏว่าได้ค่า dx by dt ออกมาที่ 136.67 นะครับ นั่นก็คืออัตราความเร็วของรถยนต์คันดังกล่าวนั่นเองนะครับ เพราะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่านะครับ รถยนต์คันดังกล่าวนะครับ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 136.67 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ซึ่งเกินกว่าความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะครับ ดังนั้น รถของตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะตามไปนะครับแล้วก็เรียกแล้วก็ให้ใบสั่งได้ใช่ไหมครับนั่นก็คือประโยชน์ของบทประยุกต์ของเรื่องอัตราสัมพันธ์สำหรับข้อนี้นะครับ ถัดไป เดี๋ยวลองดวงดูตัวอย่างนะครับ ของโจทย์เกี่ยวกับอัตราสัมพัทธ์อีกสักข้อหนึ่งนะครับ โจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องปริมาณนะครับ ของน้ำฝนในอ่างเก็บน้ำนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับ สมมติฐานเรามีว่าไง เขาบอกว่าสมมติอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งนะครับ มีรูปทรงเป็นรูปครึ่งทรงกลมนะครับ ซึ่งมีรัศมีเท่ากับ 13 กิโลเมตรนะครับ แสดงได้รูปแผนภาพดังต่อไปนี้นะครับ ก็คืออเราจะเห็นว่า เป็นรูปครึ่งทรงกลมนะครับ รัศมีเท่ากับ 13 กิโลเมตรนะครับ เสร็จแล้วถ้าเกิดเราให้ y นะครับ แทนความสูงของระดับน้ำนะครับ ในอ่างเก็บน้ำนะครับ เสร็จแล้วโจทย์เขามีเพิ่มว่า สมมุติว่าฝนตกนะครับ แล้วก็มีปริมาณของการไหลเข้าของน้ำลงอ่างนะครับ ลงอ่างเก็บน้ำด้วยอัตรานะครับ 6 ลูกบาศกิโลเมตรต่อนาทีนะครับ โจทย์คำสั่งเขาถามว่า จงหาอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำก่อนที่น้ำจะล้นออกจากอ่างเก็บน้ำนะครับ ก็คือโจทย์ถามหาอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำนั่นเองนะครับ เราลองมาดูนะครับวิธีทำนะครับ อันดับแรกเลยเราก็แนะนำตัวแปรนะครับ เรามีรูปไว้แล้วนะครับโจทย์กำหนดรูปมาให้เราเรียบร้อยแล้ว เราก็ให้ v นะครับแทนปริมาตรนะครับของน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับ เสร็จแล้วให้ y นะครับแทนความลึกนะครับของระดับน้ำนะครับ ดังรูป ดังนั้นนะครับเราก็จะได้นะครับเราสามารถหาสูตรนะครับ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนะครับ ปริมาตรของน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับ สัมพันธ์กับ ส่วนสูงนะครับหรือความลึกของระดับน้ำนะครับ สูตรที่ได้ความสัมพันธ์มาก็คือ v เท่ากับ pi ส่วน3นะครับ y กำลัง2นะครับ คูณอยู่กับวงเล็บนะครับ 39 ลบ y นะครับ ทันมานะครับ เราจะเห็นว่าตัวแปรที่ปรากฏนะครับ ในสมการก็คือมีอยู่ 2 ตัวนะครับ ก็คือปริมาตรนะครับก็คือ v นะครับแล้วก็ y นะครับ ซึ่งก็คือแทนความลึกของระดับน้ำถัดไปนะครับเราก็หาอนุพันธ์นะครับ เทียบกับตัวแปร t นะครับ ให้กับทั้งสองข้างของสมการด้านซ้ายเราก็จะได้ว่า dv ส่วนด้วย dt นะครับด้านขวาพอเราดิฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ใช้กดลูกโซ่เราก็จะได้สูตรมาเป็นพายส่วน 3 นะครับคูณอยู่กับ 78y นะครับลบ 3y กำลัง2นะครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับคูณอยู่กับ dy by dt สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือบอกว่าถ้า ความลึกของระดับน้ำก็คือ y นะครับเท่ากับ 13 นะครับกิโลเมตรนะครับ แล้วก็อัตราการเพิ่มขึ้นนะครับปริมาตรของน้ำฝนใช่ไหมครับ ก็คือ dv by dt เท่ากับ 6 นะครับ ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อนาทีนะครับ แล้วเราก็จะได้ว่าเราก็อยากจะหานะครับว่า dy by dt นะครับ มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ดังนั้นเราก็นำค่าต่างๆนะครับแทนลงไปในสมการนะครับก็จะได้เป็น 6 เท่ากับพายส่วน3คูณอยู่กับ 78นะครับ คูณ13ลบ3คูณ13กำลัง2นะครับ คูณอยู่กับ dy by dt นะครับทำการแก้โจทย์ปัญหากดเครื่องคิดเลขออกมานะครับ ได้ dy by dt มีค่าประมาณจุด0113นะครับ กิโลเมตรต่อนาทีนะครับนั่นก็คือข้อสรุปที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ว่านะครับ เพราะฉะนั้นอัตราการเพิ่มขึ้นนะครับ เนื่องจาก y แทนความลึกของระดับน้ำนะครับ พราะนั้นอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำ ก่อนที่น้ำจะล้นออกจากอ่างเก็บน้ำก็คือ 11.113กิโลเมตรต่อนาทีนะครับ หรือจริงๆแล้วก็คือ11.3เมตรต่อนาทีนั่นเองนะครับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอย่างนี้นะครับ เราก็สามารถให้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลอ่างเก็บน้ำใช่ไหมครับก็คืออาจจะมีอาจจะใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับ ในการที่หาเวลานะครับ ในการเตรียมตัวก่อนที่ระดับน้ำเนี่ยมันจะล้นอ่างเก็บน้ำนะครับและทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับ ซึ่งนี่ก็คืออีกหนึ่งนะครับ ประโยชน์นะครับหรือบทประยุกต์นะครับของอนุพันธ์ในเรื่องอัตราสัมพัทธ์นั่นเองนะครับบทสรุปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือเราได้นะครับศึกษาตัวอย่างนะครับพร้อมทั้งแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอัตราสัมพัทธ์นั่นเอง